นี่คือวิธีการใส่ซับไตเติลภาษาไทยแบบอัตโนมัติ อย่างแรกพวกเราต้องไปที่ Facebook ของพวกเรา แต่เราจะไม่ใช่ใช้บัญชี Facebook ธรรมดา ต้องใช้แบบ Facebook Page ของพวกเรา แล้วก็อาจจะต้องสร้างเพจถ้าเราไม่มีลองไปที่ Facebook Page หลังจากนั้นเราต้องอัปโหลดวิดีโอเข้าไป ต้องไปที่วิดีโอ ในวิดีโอแล้วอัปโหลดวิดีโอใหม่ อัปโหลดวิดีโอ คราวนี้เราก็ต้องรอให้มันอัปโหลดเสร็จ ถ้ามันรับเอาถ้าสมมติมันอัปโหลดเสร็จแล้ว มันจะมีไออันนี้ขึ้นมาที่แบบให้สร้างซับไตเติลอัตโนมัติได้ เราก็ใส่อะไรมั่วๆไปได้ถ้าเราแค่จะทำับไตเติลอัตโนมัติ พอเราเห็นว่ามันอัปโหลดเสร็จเมื่อไหร่จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ คราวนี้มันก็จะกดสร้าง s u b t ต t l e นายออโต้เจนเนอเรตเอ้ย ทำไมมันไม่ มันไม่ต้องถามเราหรอกว่าตอนมันเป็นภาษาอะไรปกติมันต้องถามเราก่อนว่าแบบเราใช้ภาษาอะไรไหมกลับไปลงวิดีโอดีเทลเลย ไม่เออ ใช่ ต้องแปลงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่แต่ว่าเออมันคงเจเนเรตผิดภาษาลบกดซับไตเติลอีกทีเจเนเรตนั้นหมายถึงอะไรเจเนเรตแปลว่าสร้างอ๋อเออนี่ไทยออโต้เจเนเรตแล้วเราก็สามารถรีวิวได้ดูที่มันสร้างมาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ซ่อมมันสร้างมามีแค่นี้แล้วก็คราวนี้ สิ่งที่เราต้องการทำก็คือ เราต้องการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ SRT อันนี้เป็นแค่วิดีโอสั้นๆ แต่ในชีวิตจริง เราจะใช้วิดีโอที่ยาวนี้เราก็ต้องพับบิชมันขั้นขั้นตอนต่อไปคือเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ SRT มาเพราะถ้าเป็นวิดีโอที่ยาวเป็นชั่วโมงมันจะแบบมานั่ง copy paste ทีละอันมันมันจะนานกว่าจะ copy paste เสร็จ คราวนี้ครับ เราก็ต้องไปเปิดวิดีโอของเราในในใน Firefox อะไรให้วิดีโอมันอยู่ไหนอ๋อวิดีโอนี้ไปเปิดวิดีโอของเราใน Firefox แล้วเปิดให้นเป็นหน้าใหญ่ไหมเหมือนจอบได้วิดีโอของมันชอบเถึงบอกมันก็ดูเหยียบมันเข้าเงื่อนเชิญเป็นหลักไวใช่ไหมใช่เนี่ยเราก็เปิดคำบรรยาย หลังจากนั้นเราก็ต้องกดตรงแบบพอสวี i d e อกอนเราก็ต้องคลิกขวาแล้วก็ inspect element ก็ได้ แต่เราไม่จะ inspect element เพราะเราจะดู network แล้วเราต้องกดใน network แล้วคราวนี้ต้องเปิดหาไฟล์ srt แต่ตอนนี้มันยังไม่มีไฟล์ srt เกิดขึ้นเลย อาจจะต้องแบบ refresh อีกทีก็ได้ แล้วก็ดูวิดีโอน่นแคกดเข้าไปในวิดีโอน่นแคอ๋อโอเคครับแล้วก็นี่คือไฟล์ SRT ที่มันได้มาที่มันดึงออกมาได้ จากในเน็ตเวิร์กแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Copy URL นะซึ่งพอ Copy URL เสร็จแล้วพอเรา URL หนี่ยมันย่อจากอไนู้นหรอ ไม่รู้ไงแล้ว แล้วพอเราคามไปเปิด URL เราก็จะมีไฟล์ srt ให้เซฟ เราก็จะเซฟได้เราก็ไปเซฟลง แล้วคราวนี้พอเราไปเปิดไฟล์ srt นี้ดูเราก็จะเห็นว่ามันแบบนนี่คือ s u b t i ต l e ที่ Facebook มันสร้างให้เสร็จแล้ว เดี๋ยวไปเปิดไฟล์ srt ใช้โน้ตแพดก่อนล้วนะ นี่ ก็คือไฟล์ srt ที่มันทำให้เรา แต่วิดีโอนี้มันสั้นแต่ต่อให้เป็นวิดีโอยาวๆมันก็ทำได้เหมือนกัน แค่ต้องไปที่พอเราพับบิชวิดีโอเสร็จแล้วแล้วตอนแรกเรากดให้มันสร้างซับไตเติลแล้วเราก็แค่ต้องใช้ไฟล์ก็ฟ็อกแล้วแบบไปอินสเปกตรงเน็ตเวิร์ก